เราได้ดูเกี่ยวกับวิดิทัศน์นะครับของเรื่องที่แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องของความบาดหมางใจของเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะครับ เข้าใจว่ากรณีศึกษานะครับมีเรามีเยอะแต่ว่าเราก็คงใช้เวลาตรงนี้เน้นเฉพาะกรณีศึกษาที่จำเป็นให้พวกเราดูนะแต่พวกเราเองก็ต้องเรียนรู้นะครับ อีกกรณีศึกษานะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในแง่ของการออกไปสังเกตนะครับกรณีกรณีชู้สาวกับ พนักงานในสารประกอบการ ตรงนี้พูดอย่างนี้เราอย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกนะ ที่จริงไม่ได้เรื่องสนุกเลยแล้วเหตุการณ์พวกนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ไหนก็ตามครับ อะไรครับคือสาเหตุของการเกิดเรื่องเหล่านี้ เป็นไปได้ครับที่ว่านักศึกษาของเราส่วนใหญ่ครับ เราใช้ชีวิตในมหาลัยการคบค้าสมาคมก็อยู่เฉพาะในกลุ่มเพื่อนนะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนขึ้นกันแล้วกันเท่าที่ได้ แต่พอเราไปสากไปสากิจ ไปที่ฐานประกอบการจริงๆครับ คนที่เป็นหัวหน้างาน หรือคนที่เป็นรุ่นพี่นะครับพวกนี้เขาทำงานได้สำเร็จแล้วนะครับเขามีอะไรที่ดีกว่าเพื่อนที่อยู่ในมหาลัยหลายอย่าง เช่นบุคลิกในการแต่งกายก็ดีนะครับ มีมีเงินดวงเงินเดือนนะมีเขาเรียกมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพแถมพูดจาดีเอาใจตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งครับที่ทำให้หลายหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเขวไปกับเขา และสิ่งที่เขวนั้นนะครับมันก็ส่งผลให้เกิดกรณีที่เป็นชู้สาวหรือกรณีที่มีความพันกับพนักงาน ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กระทบกับเราเท่านั้นมันกระทบกับมหาวิทยาลัย กระทบกับอาชีพของเราตัวเราเองครับในหลายๆเรื่องเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนกับเรคคอร์ดเป็นข้อมูลที่ถูกนะถูกจารึกถูกบันทึกเอาไว้นะถึงใครไม่รู้แต่มันก็อยู่ในใจเราตลอด อ่ะ อันนี้ชมนิดนึงครับว่า กรณีชู้สาวกับพนักงานในสารประกอบการเนี่ยเป็นยังไงครับ เชิญชมครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะครับทาน้ำก่อนรับคุณค่ะน้ำมาฝากครับเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวพี่ไปส่ง ครับเราดูวิธีทัศน์แล้วนะถึงแม้ว่าตัววิธีทัศน์วิธีทัศน์เนี่ยจะสั้นนะครับแต่ถ้าคนที่เข้าใจตรงนี้วิเคราะห์เป็นเนี่ยก็จะรู้ว่าโอเค มันมีกรณีชู้สาวเกิดขึ้นนะครับ ดูจากตรงไหนล่ะอ่ะลองคิดดูสิที่จริงแล้วถ้าเราสังเกตนะครับ เห็นได้จากตอนที่ผู้ชายนะครับถือแก้วน้ำเข้ามาเนะ่ยถือแก้วไอ้กาแฟเย็นหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมาถึงปุ๊บวางที่หน้าโต๊ะผู้หญิงแล้วบอกว่าเป็นไงเหนื่อยไหม แล้วส่งแก้วน้ำให้นะฮะ แต่เวลาส่งแก้วน้ำให้นะครับมือไม่ได้อยู่ชิดอยู่ที่แก้วน้ำมามาแตะมือผู้หญิงนะซึ่งตรงนี้มันสื่อถึงความสนิทสนมนะถ้าผู้หญิงโดยทั่วไปนะครับถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเนี่ยเราก็ต้องต้องปฏิเสธตรงนั้นนะครับ หรืออีกกรณีครับ ตอนที่ผู้หญิงเขาแต่งตัวแล้ว เดินออกไปเห็นไหมตอนที่เย็นเนี่ยที่ผู้ชายรออยู่ที่รถเนี่ย พอเขาเดินไปปั๊บมีพนักงานคนสองคน ที่อยู่ใกล้ๆประตูเนี่ยแอบมองแล้วซุบซิบซุบกันก็เริ่มมองตาม อันนี้แสดงว่าเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ได้เกิดครั้งเดียวมันต้องเกิดหลายครั้งจนทั้งเป็นที่รู้กัน แล้วคนเหล่านั้นก็แอบซุบซิบพินทาตรงนี้เป็นลักษณะของการแสดงทิ้งความที่สัมพันธ์หรือแม้แต่การขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยถามจริงครับว่าถ้าเราไม่สนิทนะเราขึ้นรถไปกับเขาไหมในขณะเขาเป็นชายเราเป็นหญิงไปด้วยกันเนี่ยเหมาะไหม ตรงนี้ก็อยากจะเตือนพวกเราหลายอย่างครับว่ากรณีอย่างนี้ครับต้องระมัดระวังตัวนะการเป็นผู้หญิงออกไปสากิจครับ แน่นอนครับทุกคนก็จะมองเพราะว่าวัยที่กำลังสดใสของพวกคุณเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยครับพวกรุ่นพี่รุ่นพี่ เขาก็อยากจะคบค้าอยากจะสมาคม เพราะว่าถือว่าเป็นวัยที่ทำให้เราเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่พูดคุยกันได้สนุกสนาน แต่บางครั้งเนี่ยครับความสนิทกันมากๆเนี่ยมันอาจจะส่งไปถึงความสัมพันธ์ ในลักษณะที่เป็นการชู้สาวได้นะครับปอนกูย้ำเห็นว่าเห็นแม้ตั้งแต่เอาของมาฝากนะในการไปกับเขาหรือการที่คนอื่นมองซุบซิบปินทาเหล่านี้มันเป็นตัวสื่อทั้งสิ้นนะครับอีกหลายหลายอย่างครับแม้แต่การนั่งรถไปกับผู้ชายขึ้นรถไปนั่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาไปไหน แต่วิธีการตรงนั้นก็บอกให้รู้ว่ามันเป็นการสื่อนะมันเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องหลายๆเรื่อง จริงๆ แล้วเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีนะในศากิจหลายแห่งมีเกิดขึ้นครับนี่นี่ขนาดเป็นเรื่องแค่ฉายธรรมดาว่าเป็นลักษณะของกรณีชู้สาวเล็กน้อย แต่บางเรื่องพอมันเป็นขึ้นจริงๆครับบางทีไปเกี่ยวข้องกับสามีเขาพัญญาเข้ามาโวยวายที่ทำงานมีการทะเลาะทะเลาะกันนะครับ แล้วเด็กคนที่ไปสากิจเองก็อยู่ไม่เป็นสุข องค์กรก็รู้สึกว่าอ้าวเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาแล้ว รับเด็กเข้ามาเนี่ยแต่มามีอะไรเกี่ยวข้องกันทำให้เกิดเรื่องเกิดราว พูดได้ว่าในแง่ของการบริหารนบุคคลนะครับเขาคงไม่ไม่มีความสุขมากเท่าไหร่ เพราะว่าเราไปสากิจก็เหมือนกับคนที่ไปทำงานร่วมกับเขาแต่ถ้าไปเราไปทำงานร่วมในบริษัทเขาแล้วเราไปเกิดขอปัญหาเหล่านี้มันเป็นเรื่องยุ่งยาก หลายคนอาจคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวในทัศนะที่คุณคิด แต่ในความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของส่วนรวม อย่าลืมครับออกไปสากิจคุณไม่ได้ไปด้วยตัวคุณเองเท่านั้น คุณพกพาเกียรติยศชื่อเสียงของหน่วยงานของมหาลัยที่คุณเรียนเนี่ยไปด้วย เพราะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่คุณทำนะครับ มันจะสะท้อนภาพให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น เพียงแค่ถ้าหัวหน้ามองปุ๊บมีกรณีเกิดขึ้น เขาเองคิดต่อไปว่าแล้วคนอื่นๆล่ะเด็กอื่นๆเป็นยังไง ปีหน้าปีถัดไปเราอยากได้ นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนจากหน่วยงานนี้มาฝึกมาเตรียมมาฝึกภาษาอังกฤษหรือเปล่า มันส่งผลกระทบหลาย ๆ เรื่องนะครับ โดยเพราะยิ่งชื่อเสียงถ้าเป็นผู้หญิงด้วยครับ ความเสียหายที่เกิดกับตัวเราเองเนี่ยมันมากมาย เพราะนั้นอันนี้ก็เตือนพวกเราไว้ให้ดีครับว่าการประพฤติปฏิบัติตนนี่ครับบางครั้งเนี่ยต้องระมัดระวังคุณจะบอกว่าไม่มีอะไรครับ แต่ในความว่าไม่มีอะไรในสายตาเรากับสายตาคนอื่นนั้น มันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเพราะอย่าทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ล่อแหลม เป็นสีที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะที่จริงแล้วถ้าเขาเอาน้ำมาให้ครับเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นทั่วทั่วไปเราก็ ขอบคุณสวัสดีเขานะครับหรือว่าจะชวนกลับบ้านไม่เป็นไรค่ะ เพราะตรงนี้เราขึ้นรถเมย์ตรงนี้เรามาต้นที่นี่เราไปประจำ หรือถ้าจะไปก็ควรจะไปกับเพื่อนชวนเพื่อนไปด้วยอย่างเนี้ยมันจะดูรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ารังเกียจนะครับ อันนี้ก็ขอเตือนพวกเราไว้นะครับว่าการ ทำตัวเกี่ยวเรื่องของการทำเรื่องเกี่ยวชู้สาวอะไรก็ตามในองค์กรนี่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายกับตัวเอง แล้วก็กลับมาอะไรด้วยหรือกับหน่วยงานด้วยครับ ก็ให้ระมัดระวังครับ